พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เฟ้นหาเมเกอร์รุ่นใหม่ ยัางเ a k e r s c คอนเทสปี 4 ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านครับ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีคุณภาพนั้น จึงเป็นที่ต้องการครับ และในปีนี้เวทีการประกวดอย่าง Makers Contest ก็กำลังเปิดรอรับไอเดียสุดเจ๋ง จากเยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจ maker อยู่นะครับ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Enjoy Science Young Makers Contest ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสเต็มศึกษาแก่เยาวชนไทย และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้านการประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน และนักศึกษา มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้จัดการประกวดในหัวข้อ Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมทุกแง่มุม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Enjoy Science Young Makers Contest สนับสนุนการพัฒนายาวชนไทย โดยบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับ สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000